มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก นั่นคือ ประเทศไทย ในโรงรถเนี่ย ถ้าที่ผมเห็นอยู่ด้วยสายตาผมเนี่ยก็คือ3คันเฟอร์รค่ะใช่ค่ะ มีคันที่ 4 อยู่ที่เซปังด้วยคันที่4นี่ถือว่าเป็นรถสนามนะฮะ แต่มีคำหนึ่งผมชอบมากคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนธรรมดา ซื้อไม่ได้ และช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย c t e คเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับ สปีดการาดสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจร ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ 0818132393 และ 0906643343 เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ใน การาชที่ต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในสามคันเฟอร์รารี่ของ ของคุณยุ้ยใช่ค่ะคันนี้มันมีความพิเศษยังไงคุณยุ้ยก็ความพิเศษนะคะ Ferrari Pista Piroti นะคะ จะขายให้เฉพาะนักแข่งและนักแข่งจะต้องเป็นนักแข่งระดับโลก เริ่มตั้งแต่แรกต้องมี Ferrari ก่อนอ่าเฟอร์รี่รุ่นใดก็ได้ อ่า รุ่นใดก็ได้ แล้วคุณก็ต้องรีจิสไปที่บริษัทแม่ว่าตอนนี้คุณเป็นเจ้าของเฟอร์รี่คุณเป็นโอนเนอร์แล้วใช่แล้วก็มีสิทธิ์เรียน แล้วก็ถือไปเรียนก่อน อ่าใช่เพราะว่าทางงานทางโรงงานเฟอร์รี่นะคะ จะดูแลเฉพาะลูกค้าเฟอร์รี่เท่านั้น โอ้ only customer พอหลังจากคุณมีสิทธิ์เรียนปุ๊บ เรียนจบ 2 ปี อ่ะ ก็ไปแข่งรถต้องแข่งมากกว่า 4 ประเทศ โอ้โห คือต้องไปแข่งอีกสี่ประเทศ เป็นขั้นต่ำมินิมัมคนถึงที่มีสิทธิ์ซื้อรถคันนี้ ใช่ แล้วก่อนก่อนจะแข่งก็ต้องซื้อรถชาเลนจ์ก็ต้องซื้อรถแข่งมาก่อนแล้วคันหนึ่งแล้วก็มาถึงก็โอ้โหโอ้มันยากมาก เพราะฉะนั้นจริงๆ ในโลกนี้ คิดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณแค่ร้อยกว่าคันเท่านั้น อ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ความพิเศษพิเศษของรถคันนี้ก็คือถ้าใครนึกถึงหมายเลข199ก็จะนึกถึงประเทศไทยก็คือยุ้ย รโค้ดคันทรีเรามันคือหนึ่งเก้าเก้าถ้าเกิดทุกคนเอ่ยขึ้นมา The Racer Number 199 ทุกคนจะรู้ฉิมสิริเออแล้วความไม่ธรรมดาของของ ของ ของมิสิตฉิมสิรินะฮะเวลาคุณยุ้ยไปแข่งต่างประเทศจะมีห้องแต่งตัวเป็นของตัวเอง อยากให้ดูด้วยนะคะ มาดูมาดูมาดู ผมเห็นรูปข้างหลังนี่นะ นี่คือห้องแต่งตัวจะมีชื่อนางสกุลบอกเลยว่า ใช่ นี่ห้องของเธอเท่านั้น ใช่ เคฉิมสิริจะเป็นห้องแต่งตัวของยุ้ยเท่านั้นนะคะ ในหมวกกันน็อกก็จะมีชื่อยุ้ยด้วย แข่งเสร็จปุ๊บ ก็จะเอามาเขาเรียกว่า มาดรายมาเป่าใช่ ยุ้ยไม่เคยที่เห็นที่ไหนที่เขาทำที่นะที่นี่ที่แรกโอเค แล้วก็ความพิเศษไปมากกว่านั้นคือเวลาที่ยุ้ยอยู่ที่นู่น ยุ้ยก็จะมี FC มาคอยรอยุ้ยสองสามชั่วโมง เพื่อจะพบเจอตัวนะคะแล้วก็เข้าแถวนี่วันนี้มีโอกาสได้มา แบบดูการาดสองซูเปอร์สตาร์อ้าวนี่คือนี่คือรุ่นพิเศษที่เขาใช้ชื่อว่า อันนี้มันคือ 488ป่ะ488พิสตาปิโรติค่ะ มันจะมีรุ่นธรรมดาคือ 488พิสตาซึ่งคนทั่วไปซื้อได้ แต่อันนี้คนทั่วไปจะซื้อไม่ได้ปิโรติปุ๊บ มันก็จะมีความแตกต่าง แต่ต้องบอกว่าจริงๆมันสวยงามมากนะทุกอย่างมันเป็นแบบคาร์บอนเคฟราและขอบอกว่าคันนี้นะคะ มีแรงม้าถึง 720 โอ้โหบอกเลยว่าแรงคือเร่งแล้วไปก็คือฟืดเลยไปตามที่ตัวเองใจสั่งเลยนะ แล้วเบรกเบรกดีมาก แรงแค่ไหนก็อยู่ เปิดดูข้างในได้ไหมฮะได้ต้องใช้กุญแจเลยอุ้ยนี่พี่โพสช่วยหากุญแจหน่อยสิเนี่ยให้ถ่ายเห็นไหมคุ ณผู้ชมฮะดูกุญแจรถเลยนะฮะต้องมาเป็นกระเป๋าอนี้นะฮะตายแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าดอกไหน เออน่ะใกล้ละใกล้ละใช่ไหมสีแดงนี่นะออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้ใช่อ่า ผมเคยเป็นเด็กอัพรถมาก่อนนะ ผมเคยเป็นแบบบาเล่มาก่อน ในรถแข่งเนี่ยก็จะต้องมีที่เป็นพวกตัวพิเศษเนี่ยเขาจะมี ถังดับเพลิงเอาไว้เลยอยู่ในนี้เลย ใช่และอยากให้ดูนิดนึงว่าข้างๆ เขียนอ่านให้หน่อย t a i l o r m a d e Exclusive for Piloti Ferrari พวมาลัยจะมีนี่นี่ตรงนี้1ที่เป็นใช่คันที่โค้ดของเมืองไทย เสร็จแล้วก็ตรงแพดเดิลชิปจะมีธงชาติเป็นธงชาติของอิตาลีของอิตาลีนะฮะ ใช่แล้วตรงเบาะด้วยนะ ตรงเบาะทาง อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่เบาะจะเป็นสามสีเป็นธงชาติ ใช่ค่ะซึ่ง พิเศษมากจริงๆ เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น โอ้โหตายแล้วต้องบอกว่าความพิเศษของรถคันนี้นะที่ผมเห็นชัดๆเลยคือหนึ่งมีลาย ใช่ ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์คือมาจากอิตาลีคันนี้คาร์บอนทั้งคันนี่ยจะเป็นเยอะไปหมดอนคาร์บอนทั้งคันเจ็ดร้อยกว่าแรงม้าใช่บวกกับไลท์เวทน้ำหนักเบาใช่แล้วก็มีสัญลักษณ์ที่ต้องบอกว่านี่มันคือบ่งบอกถึงความแพงตั้งแต่คุณเห็นข้างนอกมาเออเป็นลายคาดทั้งคัน เป็นธงชาติอิตาลี ใช่ใช่ไหมฮะ เข้าถึงข้างในเต็มไปหมดเลยต้องบอกว่าเข้ามาที่ผมเห็นอันดับแรกเลย คือภูมิลัย 199 เป็นทหารของประเทศไทย ใช่ ถูกไหมฮะ นักแข่งประเทศไทยคือมียุ้ยคนเดียว ถูกต้องตอนใน Ferrari Challenge ต้องบอกว่าแค่เปิดประตูมาตรงสกัมเพจนี่นะฮะ ใช่ก็ มันก็บอกอยู่แล้ววันนี้มันคือ limited edition สายเบลคือปกติเวลาคนที่ขับรถเร็วเนี่ย ถ้าเกิดรถไม่ล็อกไหลเรา ซึ่งรถรุ่นนี้นะคะจะทำที่นั่งรถนะคะ ให้ล็อกไหลตรงนี้พอดีกับเรา เป็นบัคเก็ตซี t การขับรถที่สำคัญมากที่สุดคือ เบาะนั่งเราจะสำคัญ เพราะว่าเวลาเราขับทางไกล เราได้ไม่ต้องเกรงไม่ต้องเมื่อย เออรถอย่างนี้คุณยุ้ยเอาไปขับทางไกลด้วยเหรอฮะ อย่างนี้คุณยุ้ยเอาไปขับ อย่างเป็นผมนี่นะวนอยู่ประมาณสองรอบทางหลอแล้วผมก็เข้ามาเก็บแล้วเนี่ยอ๋อใช่ เข็มขัดนะคะสำคัญมากเลยนะคะสายเบลรุ่นนี้นะคะ สามารถขับรถเร็วโดยที่ร่างกายเราไม่เคลื่อนไหวซ้ายขวาหรือโยกตามโค้ง อันนี้สำคัญมาก เพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่ชอบขับรถแนะนำอย่างนี้ดีกว่าสายเบลแบบนี้จะทำให้คุณไม่โยก ตัวตามความเร็วของรถ แต่ถ้าเกิดลองไปข้างเดียวนะคะโอ้โหเร่งไป 200 กว่าแน่นอนเข้าโค้งอะไรเราต้องเกรงคอ เพราะว่าธรรมชาติแล้ว ถ้าขับรถแรงๆ หรือเบรกแรงๆ มันจะมีอาการเกรงมาโดยอัตโนมัตินี่เป็นความรู้ใหม่นะฮะเพราะจริงๆแล้วโตผมเองเนี่ยคุณยุ้ยผมก็บอกว่าไม่เกิน 140 นะฮะผมก็ต้องพอแล้วลใจไม่ได้แล้ว อยากบอกพี่พจน์นิดนึงว่าสำหรับคนที่ขับรถซุปเปอร์คาร์นะคะเวลาที่เราขับทางไกลเกิน 200กิโลเมตร สมมุติเราขับไปเที่ยวหัวหินละกัน ก่อนจะถึงหัวหินก่อนเข้าบ้าน3โล5 โลเราสโลดาว ขับสักประมาณ 50-60 สัก 2 กิโลเมตร เครื่องมันก็จะสโลดาว แล้วเราก็ให้มันือกมันได้วอร์มให้มันได้วอร์มรถบ้าง อันนี้บอกเทคนิคสำหรับคนรักรถดด้วยจากนักแข่งเลยนะ เอออไม่ใช่แบบโหเราถึงแบบซัดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเข้าบ้านจอดดับเครื่องเลยเออใช่คุพ่อจะไม่มีความคงทนนะอย่างถ้าเกิดเราไปลงแทร็กสนามหรือเอาไปขับรถเล่นกับเพื่อนเนี่ย คือเราขับไปเจ็ดแปดรอบ รอบสุดท้ายเราต้องคูลดาวรถนิดหนึ่งเออเหมือนกันเหมือนกัน ให้มันพอหลังจากที่มันยืดเส้นยืดสายเสร็จแล้ว ทีนี้เรามาดูคันนี้มัางดีกว่า คันนี้เนี่ยผมเคย ห็นคุณยุ้ยอ่านผมเคยอ่านในหนังสือบอกว่า นี่คือเฟอร์รารี่คันแรก ใช่ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ใช่ไหมเฟอร์รรี่คันนี้นะคะ เคยเป็นสีแดงเคยเป็นสีเหลือง แล้วก็กลับมาเป็นสีเทา ล้อแดง เพราะว่ายุ้ยยุ้ยคนที่แบบชอบเปลี่ยนคาแรคเตอร์รถตลอดเวลาแบบเฮ้ยขับไปสองสามปีไปทำสติกเกอร์ใหม่ละ คันนี้มันคือเป็นแมตตี้เกรย์ ใช่แล้วปัจจุบันนี้ เมื่อ10ปีที่แล้วยุ้ยก็ใฝ่ฝันอยากจะมีซุปเปอร์คาร์ครับ เพราะฉะนั้นยุ้ยก็ เก็บเงินซื้อรถผ่อน แล้วความที่เราได้มายากตอนนั้นยุ้ยก็อยากจะเป็นข้อคิดนะคะว่า ถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยเราก็เก็บหอมรอมริบ สักวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราให้ได้ จนวันนี้ยุ้ยมานั่งคู่กับรถคันนี้ แล้วยุ้ยนึกถึงความหลังเลยยุ้ยภูมิใจนะนะเออก็แบบว่าวันหนึ่งมันเหมือนกัน เหมือนเหมือนเหมือนพี่ตอนเด็กๆมีแรง มีอินสปิเรชันว่าเราติดลูกเอาไว้ที่ห้องนอนของเรา วันนึงเราจะมีรถแบบนี้เป็นของตัวเองให้ได้ ใช่ แล้ววันหนึ่งเราทำสำเร็จ เราก็รู้สึกว่าโอเค ดีคันต่อไปเลยคันคันนี้ยังผ่อนไม่หมดเราจะไปคันต่อไปซะแล้วเรา G30 ต้องบอกว่านี่คือ Ferrari คือซุปเปอร์คาร์คันแรก ตอนนี้วิวัฒนาการของซูเปอร์คาร์คือล้ำไปมากระบบคอนโทรลจะระบบรถเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้ขับเนี่ยขับได้ง่ายขึ้น แต่อาการที่ซูเปอร์คาร์รุ่นแรก ๆ มีอาการที่แบบ เฮ้ย ขับไปแล้วแบบมันจะสไลด์สไลด์โอเวอร์สเตียหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าอันเดอร์สเตียก็ตาม ใช่นะครับถ้าเกิดรถอันนี้มันเกิดอาการสไลด์นิดนึงเราก็แค่ทำพวงมาลัยตึ๊กตึ๊กแทำไม่ยากใช่ไหม อ่าเป็นแต่ว่าอันนี้ห้ามนะฮะ ห้ามห้ามคุณผู้ชมไปแก้เองนะครับ คุณต้องเรียนก่อนนะฮะ เขาอาจจะพูดเหมือนเหมือนง่าย ตึ๊กตึ๊กนะครับแต่พอเป็นเราแล้วเนี่ย พอมันตึ๊กตรงนี้มันจะบินไปทางนู้นเลยนะฮะบางทีเราตึ๊กเลยไปถึง 90 องศาห้ามเกินแค่อยู่แค่นี้ตึ๊กตึ๊ก นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแค่นิดเดียวนิดเดียว แต่ถ้าเกิดเราไปโอ้โหเก้าสิบพอดีลดไปนู่นครับอย่าเกินอย่าเกินสีมาตึกตึกแค่นี้พอ อันนี้ก็เอาเทคนิคสำหรับการแก้อาการลดมาฝากกันนวันนี้รถนี้สองรุ่นนี้มันไม่เหมือนกันถูกไหมเทคโนโลยีอันนี้มันเป็นรถปีใหม่ๆ ที่ ที่มันเป็นการปรับรถเข้ามาหาคนขับซะแล้วใช่ใช่แต่อันนี้มันต้องเป็นการปรับ คนขับลงไปหารถ อ่าใช่ยุ้ยบอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครขับรถคันนี้แล้วขับแรง แล้วขับได้คือฝีมือจริง เพราะว่ารถคันนี้จะให้อารมณ์ดิบๆให้แบบความตื่นเต้น ถ้าเวลาที่รถมีอาการแล้วเราแบบแก้อาการได้มันจะยิ่งชาเลนจ์เรายิ่งสนุก โหดดิบเถื่อน เอออใช่ใช่นี่แหละ นี่แหละ ใช่ไหมแต่ว่าภาษาเด็กไอยลุงเขาเรียกว่าโหดสัตว์รัสเซียอย่างนี้เลย พอามาดูคันนี้ คันนี้มันแบบเจนเทิลนิดนึง สุภาพอ่อนโยนเรียบร้อย มันน่าจะเป็นเดลี่ยูสมากกว่านะจริงๆแล้วเป็นเดลี่ยูสก็น่าคุณยุ้ยไหมผมมองว่าคันนี้มันน่าจะเป็นแบบ ใช่ มันเป็นรถแบบเหมือนก็มันจะขับทุกวันก็ได้ไปยังไปไหนมาไหนได้แล้วทำไมต้องเป็นสีน้ำเงิน ไม่ทราบครับ ก็นี่ไงความแปลกไง คือถ้าเฟอร์รารี่ปกติมันต้องเป็นสีแดงใช่ไหมไม่แดงก็เหลืองเออใช่ แล้วเวลาที่เราอยู่ในกลุ่มเพื่อนมันจะหาไม่เจอ อ๋อใช่ใช่ใช่เวแล้าวเราไปจอดออในเฟอร์รารี่ขับมันก็แดงเหมือนกันไปหมดทุกคัน เออเราก็ไม่เป็นไฮไลท์ไง เอ๊นึกออกปะเออ ผมคิดไม่ถึงนะ ผมคิดไม่ถึงผมคิดไม่ถึงเลยเนี่ยว่าอ๋อเวลาที่เราไปจอดคนอื่นเขาแดงกันไปหมดเจอเราที่เป็นอยู่คันเดียวเออเราก็เด่นไงเราก็หาเราเจอไงอแล้วเวลาถ่ายรูปหมู่เนี่ยนะคันเราจะเด้งออกมาทันที แล้วที่สำคัญคันนี้นะคะยุ้ยก็ตกแต่งโดยได้สีเหลืองข้างใน เดี๋ยวเขาช่อยเขาชมหน่อยเดี๋ยวอปเปิดหน่อยนะขอกุญแจจาขอกุีแจ๊หน่อยนะครับขออนุญาตหยิบกระเป๋าคังมาสมบัติมาหน่อยนะกระเป๋าใบนี้เขาบอกว่าห้ามหายนะใช่คุณผู้ชมนะเพราะถ้าหายปุ๊บออกจากบ้านไม่ได้เลยนะใช่ใช่ใช่โอ้กว่าจะเจอจำได้ด้วยนะคะ อ่าคันนี้อยากให้ดูนิดนึงว่าข้างในเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เอ่อคันนี้นะคะ เวลาที่เราขับหรือว่าเราอยู่เมืองนอก เพราะว่าถ้าเกิดเราไปนานสักสองสามอาทิตย์เนี่ย เราต้องชาร์จละ c t e c เนี่ยเขาทำ OEM ให้กับ Ferrari อื่าใช่ไหมอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีมาจากสวีเดนนะแล้วต้องบอกว่าเครื่องชาร์จตัวเนี้ย หลายคนบ้านเราไม่มีนะ เพราะว่าออันนี้มันเป็นตา Ferrari ที่เป็น OEM ที่ทำให้กับโรงงานนะฮะ ใช่ค่ะหสำหรับเวลาป้องกันไฟตกนะคะ เวลาที่รถไม่ได้ขับนานก็เวลาชาร์จคุณไว้ใช้ปั๊บคุณก็เสียบเอาไว้เสร็จแล้วปุ๊บมันก็ตัดเอง แต่ถ้าเกิดว่าเป็น c t e c ที่ซื้อบ้านเราก็จะเป็น แบบนี้ที่เป็นที่เป็นแบบเรียกว่าเป็นมัลติแบรนด์สำหรับคนที่รักรถนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านหรือว่าไปต่างประเทศไปทำงานหรือมีหลาย ๆบ้านเนี่ยรถเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ชาร์จไว้นะคะไฟจะตกแบตเตอรี่จะหมด แล้วก็เวลาปุ่มสตาร์ทเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยดี เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราชาร์จไว้เนี่ยเราไปไหนเราก็สบายใจได้ อันนี้ไม่ช่ไทายอินนะคุณผู้ชมนี่นี่ขายของมาเนี่ยอันนี้คุณยืนก็ใช้ของเขาเองนะฮะ อันนี้ผมไม่ไทายอินนะฮะถือว่าซีเด็กเป็นสปอนเซอร์ผมผมไม่ไ่ทายอินนะเดี๋ยวนี่ผมถือผมเดินนี่ลักษณะผมเดินไปแคดดี้เลยนะ ผมเดินถือกระเป๋า เดินถือกระเป๋ากุญแจตามไปแคดดี้เลยตอนนี้ผมอะ นะคะข้างในเออโอ้ข้างในมันสวยมากเลยนะเพราะอเปิดรานั่งคาลองนั่งลองนั่งดูก่อนนี่ไงเดี๋ยวผมให้ดูนะ ได้สีเหลือง ตัดได้สีเหลือง ใช่แล้วข้างในก็จะเขียนว่า 488 Spider อซึ่งความพิเศษของคันนี้ยูได้ออกแบบเองโดย มีได้สีเหลืองตรงนี้ยูก็จะเลือกเป็นสีดำแล้วก็ข้างข้างข้างล่างก็จะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินเข้ากับตัวรถ แล้วเบาะอันนี้ก็เลือกเองด้วยนั่นนะสีใช่ นี่นะเป็นเฟอร์รารี่สีเหลืองเลยนะ ใช่ค่ะ เพราะว่าเวลาที่แต่งรถนะคะอยากจะเรียกว่าเป็นแชร์แชร์ทริปพิเศษสำหรับคนรักรถนะคะ การที่เราแต่งรถเราควรจะใช้สีที่มันตัดกัน เพื่อให้รถเราเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาด้วย ใช่ เออถ้าเกิดเราไปใช้ โอ้โห ทั้งมืดมันดูสีดกลืนไปหมดำเออมันกลืนไปหมดมันไม่เวิร์กอ่า เป็นยังไงล่ะ โอุ้ย สวยนะ คันนี้แล้วคันนี้จริงๆแล้วพูดถึงว่า เหมาะกับอากาศที่นี่นะหน้าหนาวที่นี่นะขับเขาใหญ่นะ โอ้โหลมดีเลยล่ะ ในเมืองไทยมีแค่สองคัน เหมือนเหมือนคันปิโรติน่ะ มีสองคันที่เป็นสีน้ำเงินโอ้เก็ตยังเก็ตละเก็ตละพิเศษยัง มาก ไม่รู้แต่มีคันเดียวที่เป็นทูโทนแบบนี้ อ่าที่เป็นใบได้เหลืองแบบนี้ เพราะว่าภายในเป็นเทเลเมตที่พี่ทำเองใช่ใช่ข้างในอีกคันหนึ่งของเพื่อนจะไม่เหมือนของยุ้ย ในสามคันเนี้ยมีความรู้สึกชอบคันไหนมากที่สุดเลยตอนนี้นะคะบอกเลยว่าชอบปิโรติมากที่สุด คือมันขับสนุกที่สุดเนี้ยเพราะว่าเวลาที่ขับปิโรตินะคะมันจะได้เหมือนได้อารมณ์เหมือนแข่งรถอยู่ ฟิลเหมือนแข่งรถเพราะว่าการขับรถเหมือนยุ้ยรู้สึกว่ายุ้ยขับชาเลนจ์อยู่ เร็วก็เร็วเลยช้าคือเบรกก็เบรกอยู่ มันจะไม่แบบไม่มันทันใจอะ่ะเออแล้วก็ขอบอกอีกทีนึงว่าความสนุกนี่ทุกครั้งสนุกมากเสียงนี่แบบโอ้โหตื่นเต้นมากเข้าโค้งนะแบบตึมตึมตึมตึมที่เราเห็นไปแล้วนะก็ต้องบอกว่า430 488 488 Spider แล้วก็ตัว488 Pista Piloti Pista Piloti ปคุณผู้ชมฮะแล้วมีอีกคันหนึ่งก็คืออยู่ที่สามเซปังที่เป็นรถแข่งของคุณยุ้ย488 Challenge ชมพูเออ นี่นะมีรูปอยู่นี้นะ เป็นยังไงล่ะ ชุดกับรถเหมือนกันไหมเออ มันแมทช์กันเลยอ่ะ เออเนี่ยผมว่า เอ๊ะ ผมเห็นชมพูน้ำเงินที่ไหน อ๋อ นี่นี่นี่เอง ชุดคุณนี่นะ นี่คือรุ่น 488 ที่เป็น Challenge ที่เป็นสำหรับในการแข่งรถ นี่ต้องบอกว่านี่คือเฟอร์รี่สี่คันของคุณยุ้ย ทีนี้คุณผู้ชมนะผมจะพาไปดูรถอีกคันหนึ่ง ตามมาเป็นรถที่ คุณยุ้ยบอกว่าเอาไว้ใช้สำหรับการฝึกซ้อม นี่ที่เบาะที่นั่งอยู่เมื่อตะกี้ที่บอกเอาออกมาจากคันนี้ เออผมดูแล้วผมม่รู้สึกว่าข้างนอกมันก็แบบมัน SLC ที่ไหนได้แลรถที่ซ้อมคุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ย พี่พลรู้ไหมว่ารถคันนี้นะคะ ตกแต่งโดยสติกเกอร์ 3D ตอนที่จอดอยู่จะดูไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเวลาที่ยุ้ยขับในสนามแล้วเหมือนอะไรมันแบบเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอ่า ใช่โดยการใช้ลายเส้นและที่สำคัญการวิ่งหลังเนี่ยนะการวิ่งหลังนี่การที่เซตอัพวิ่งหลังนะคะยุ้ยขอบอกเป็นความรู้เลยนะคะว่า การที่เราตั้งเซตระบบวิ่งหลังถ้าต่ำไปสูงไปลดเทน้ำหนักทรงตัวไม่ดี เพราะฉะนั้นการตั้งวิ่งหลังต้องให้อยู่ตรงองศาที่ถูกต้อง เพราะว่าแรงกดไอ้ดาวฟอสพวกนี้เวลาที่มันเข้ามา มันก็ช่วยเราและด้วยสมดุลไม่สมดุลนะคะ ดรเวอร์คนขับต้องรู้เอง ติดเกมขอบอกเลยใช่ไหมใช่แต่จริงๆอันนี้มันคือการซ้อมอย่างนึงเหมือนกัน ใช่การซ้อมสนามซิมูเลเตอร์อย่างถ้าสมมติว่าอีก 2 เดือนข้างหน้ายุ้ยจะไปแข่งที่สิงคโปร์เนี่ยไม่สามารถที่จะปิดเมืองแล้วมาแข่งรถได้ไงไม่ซ้อมได้ก็มาซ้อมในซิมูเลเตอร์ก่อนหรือ จะไปแข่งที่ฟูจิอิตาลีก็เซตในสนามไว้ที่นี่จำเลเยอร์ก่อน ใช่ ใช่นี่ถึงบอกว่าจริงๆแล้วการเป็นนักแข่งมันไม่ได้ง่ายนะ อันดับแรกเลยคือคุณต้องมีความตั้งใจมาก่อนความตั้งใจอันดับแรกว่าคุณอยากจะเป็นนักแข่งรถจริงๆ ใช่ อันที่สองงก็คือสุขภาพ สุขภาพใช่ สุขภาพนี่สำคัญที่สุดแล้วค่ะ ว่าว่าในการแข่งขันทุกครั้งนะคะ เขาจะต้องมีใบรับรองสุขภาพคุณ และก่อนที่จะเข้าการแข่งขันแล้วต้อง ยื่นใบตรวจสุขภาพ ใบขับขี่เขาจะมีใบขับขี่นักแข่ง แล้วก็ยื่นไปที่รอยสทราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย แล้วรอยสทก็อนุมัติว่าให้เราไปเมลเบิร์นอิตาลีไปอะไรก็คือเป็นในนามของตัวแทนของประเทศไทยอ่าใช่มันจะเป็นใบอนุญาตในการขอวีซ่าเพื่อยื่นก่อนคูขั้นตอนเยอะมาก ยื้เชื่อว่าทุกคนทุกคนมีความฝันทุกคนอยากจะทำแต่สิ่งหนึ่งที่ ยุ้ยอยากให้ไปถึงจุดเป้าหมายก็คือเวลาที่เราทำอะไรอย่าอย่าไปวอกแวก ถ้าเราวอกแวกปุ๊บสมาธิหายทันที แล้วโฟกัสที่เราจะไปถึงมันจะช้าลงนะคะ และที่สำคัญอันนี้ก็คืออีกหนึ่งของสะสมยุ้ยอีกของเล่นนะเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะมาเจาะเลยเดี๋ยวผมจะมาเจาะของเล่นคุณยุ้ยแน่นอนเพราะนั้นคุณโยมะวันนี้คุณยุ้ยสรุปให้เราฟังนี่ต้องบอกว่านี่คือเป็นประสบการณ์จากนักแข่งหญิง f ฟ r ร์รี F1 Challenge นะฮะเป็นคนไทย คนแรกนะครับที่บอกว่าเหยียบสนามเฟอร์รารี่มาแล้วทุกสนามแล้วก็นอกจากนี้เธอยังมีถ้วยที่ต้องบอกว่ายืนยันดีกรีความเป็นแชมป์ของเธอได้ถึง 3 สมัยด้วยทีเดียว ต้องบอกว่านี่คืองานฮ็อบบี้ที่เป็นงานอดิเรกแต่ก็นอกจากนี้ก็ยังไม่ได้ทิ้งงานหลักของตัวเองนะครับถูกไหมฮะก็ยังทำงานหลักของตัวเองอย่างเต็มที่ วันนี้ต้องบอกว่าได้ข้อคิดหลาย ๆ ข้อนะเราเคยได้ยินคำหนึงบ่อย ๆ แต่เราจะผ่านข้ามหูเราไปตลอด ตั้งสติ ก่อนสตาร์ททุกครั้งนี่ใช่ไหมับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณย้ำสำคัญนะฮะแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราให้ดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจใแต่ไม่ได้ดูเพื่อให้คุณไปแข่งรถบนท้องถนนนะครับเพราะถนนนั้นมีเอาไว้ใช้ร่วมกันไม่ได้เป็นสนามไม่สำหรับการแข่งขันเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแข่งขัน คุณมุ่งไปเลยฮะเป็นนักแข่งไปเลยฮะไปทางนี้เลยฝึกซ้อม แล้วก็ไปเล่นให้มันเป็นกีฬาจริงๆ ใช่แล้วก็ยุ้ยอยาก ร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ คนนะคะที่อยากจะทำเหมือนยุ้ยนะคะยุ้ยว่ามันไม่มีความสำเร็จอันไหนที่ได้มาง่าย ๆ ยุ้ยตัวยุ้ยเองเนี่ยยุ้ยก็ไม่ได้มาง่าย ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ยุ้ยข้ามผ่านความยากคือยุ้ยเต็มใจที่จะทำแล้วยุ้ยอยากทำมันด้วยใจยุ้ยค่ะแล้วเดี๋ยวในอีพีหน้านะคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปดูยังอยู่กับคุณยุ้ยต่อนะฮะดูเรื่องราวของรถสะสมที่เนี้ย ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเฟอร์รารี่แล้วล่ะอี EP หน้ามันจะเป็นเรื่องของใครจะไปคิดว่าผู้หญิงคนนี้ชอบรถคลาสสิกกับเขาซะด้วย เออใช่ใช่ใช่แฟนอเมริกันมาร์เซลก็พลาดไม่ได้นะฮะเขาบอกว่า รถที่คุณยุ้ยครอบครองนั้นจะบอกแต่ละคันนั้นเป็นเด็ดมากเลยทีเดียวเอาละครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณคุณยุ้ยนะฮะค่ดรกันทิกันทิชาชีิมซิรินะครับผมใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนเราแลวขอบคุณซีเทคนะฮะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณกาสุรินะฮะสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์นะฮะ90ลายดีสำหรับรถ แล้วก็ดีสำหรับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับขอบคุณมิสซิลี่นะครับ0 2 9 7 0 8 0 0นะฮะ บริการส่งถึงมือคุณทุกช่อทั่วไทยนะ มีทั้งรูปแบบแสดงความยินดี แล้วก็ไว้อะไร ขอบคุณแว่นเด็กฟันกราเซสนะครับ ไม่ใช่แค่แฟชั่นนะถ้อาบอกว่าใส่ขับรถได้ดีด้วย แล้วก็สบายตามากเลยทีเดียวนี่อยู่แอปพลิเลยนักแข่งรถนะฮะ และสุดท้ายนะฮะขอบคุณสปีดการาชนะฮะบายโฮเทลนะฮะ ถนนเกษตรนวมินนะครับต่อมอที่ 73 นะครับเริ่มบริบริการเรื่องราวของโรงแรมรับฝากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นศูนย์คาแคร์ดีเทลลิ่งเต็มระบบครบวงจรครับ เอาละครับวันนี้ต้องบอกว่าเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้านะยังมีอยู่ในเรื่องราวของกาลาสองคุณยุ้ยนะฮะต้องบอกว่านี่คือผู้หญิงที่เร็วที่สุดในประเทศนี้ดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะเพราะนั้น่ะพลาดไม่ได้ EP หน้าตามต่อกันนะครับ วันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ